สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับ Pixel Hunter อีกแล้วนะครับ ซึ่งวันนี้เรามาอยู่ในช่วงที่ดึกมากๆแล้วนะครับ ตอนนี้ก็เที่ยงคืน มันก็จะมีห้องที่มันติดบั๊กพวกบั๊กเวลาอันนี้มานะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปวาดในห้องบั๊กอันนี้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วลองตัดเน็ตคือรอบที่แล้วผมตัดเน็ตแล้วแบบว่ามันเผลอผิดพลาด นะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองตัดเน็ตแล้วให้มันเซฟรูปนะครับโอเค เดี๋ยวเรามาเริ่มวาดกันนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะมาลองทำการตัดเน็ตดูนะครับ ไม่รู้มันจะได้ผลหรือเปล่านะ โอเคครับเตรียมพร้อมครับ ถ้าได้ผลนี่ก็ว้าวนะครับ5วิ5วินาทีนะครับ 1 2 3 4 5ต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย